คุณเชื่อเรื่องความตายหรือเปล่า การเริ่มต้นใหม่ก็นับเป็นความตายเหมือนกันนะ ก็คือการตายไปจากอดีต อดีตที่อาจจะไม่ได้สวยงาม การเติบโต การพัฒนา ก็คือการตายไปจากอดีตแต่แน่ใจหรอว่าอดีตได้ตายไปแล้ว การสานต่างไม่สมบูรณ์ ได้ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา สิ่งนั้นเรียกว่า c y b e r HEB48 เราจะได้พบกัน